ตัวไอ้นี่เป็นผู้เมากับมากก่อนกินเหล้าก็งานบอนสอนต้นท็นชีวิตของงานมันบั่นทอนทำงานหาเงินไปวันวันวันแรกของอาทิตย์คือวันจันทร์น้องนางคนงามก็บอกมอกัน ตัวไอ้นี่เป็นผู้เบากับมากก่อนกินเหล้าก็งามบอนสอนต้นทุนชีวิตของงานมันบั่นทอนทำงานหาเงินไปวันวันวันแรกของอาทิตย์คือวันจันทร์น้องนางคนงามก็บอกมอกัน ความฝันของ่ายมันสลาย แต่ก็บ่หูพอเหตุ